มาขอสักดอกนะเบ็ดร้อยนะสองร้อยไปเลยไปขออนุญาตนะท่านผู้ชมไม่แนะนำให้เลยหรือทำตามนะครับ เสียงเยอะเหลือเกิน นะให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะครับ มาเบ็ดสองร้อยนะขอหนักๆสักดอกขอหนักๆสักดอกมาไม่หนักเลยพันเก้าพออัปเดตเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะเรียบร้อยดอกนี้นี่ไงคู่สี่ไปดิครับผมเอาเรื่องเพิ่งแตกหมื่นแตกแล้วครับผมนะท่านผู้ชมเออมาจนได้ นี่มันได้อย่างนี้สิว่าไอ้ชายหนึ่งหมื่นสามพันครับผมท่านผู้ชม อ่ะ มาครับผมท่านผู้ชมนานเลยใช่ไหมท่านผู้ชม นะ เออ ผม นะเข้าห้องน้ำอยู่ท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชม นะ พูดก็พูดเนี่ยนอกเรื่องสักนิดนึงช่วงนี้เนี่ย นะ อากาศมันร้อนเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้ระมัดระวังเรื่องรับประทานอาหารด้วย นะครับบางทีเนี่ย นะอาหารเราซื้อมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหนะกินได้ปกติก็แบบนะกินได้ไม่น่าจะเสียแต่ท่านผู้ชมอากาศมันร้อนขึ้นนะครับ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทางวิทยาศาสตร์อ่ะเร่งปฏิกิริยาให้อ่าจุลินทรีย์เหรอมันมันมันทำให้เกิดปฏิกิยาแบบทำให้อาหารมันบูดมันมันเสียเร็วขึ้นน่ะนะครับ ก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะ เออช่วงนี้คนเป็นโรคท้องร่วงเป็นท้องเสียกันเยอะนะครับ ก็ นะเป็นห่วงทุกท่านด้วยนะ ในเรื่องอาหารนะครับในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้นะกินอะไรแบบเย็นๆไม่งั้นก็ปรุงสุกใหม่ๆ จะปลอดภัยกว่าท่านผู้ชมนะครับโอเค มาอยู่ที่เกมค็อกเทลเหมือนเดิมท่านผู้ชม อย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในรอบที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชม นะครับก็นะเพื่อนๆที่ให้ผมมาเทสมาเซิร์ฟ มาเซอร์เวมาซิมเพิลก่อนเนี่ยนะช่วยไม่ได้นะ บวกหนักด้วยสะใจใช่ไหมเจอผมขิงในกลุ่มแอปแบนแน่นอนท่านผู้ชมนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับผมนะในช่องทาง YouTube ท่านผู้ชมเฮียต้นชาแนลนะครับช่องนี้แหละนะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคลิปทุกครั้งที่มีช็อตดีช็อตเด็ด หรือช็อตบวกแบบอลังการนะครับผมผมก็จะ ตัดคลิปนั้นมาลงให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันนะ โอเคฝากไว้ด้วยนะ ขอบคุณทุกการสับตะไคร้ทุกการติดตามมากจริง ๆ นะครับมาไม่พูดพร่ำนะเพียงขอยัดปรับไปที่เบ็ดห้าสิบท่านชม เอ่อ เปิดเทอร์โบนะ จะได้รวดเร็วฮะเดี๋ยวผมยัดเบ็ดห้าสิบยาว ๆ เลยดูดีสักสามสิบหมุนดิไป นั่งลุ้นยาว ๆ เลยท่านชมนะเพราะผมเห็นแววแล้วตาที่แล้วนี่บวกดีจัดเลยเอา้า ชมหน่อยไม่ได้หรือเกลือเลยนะ อ้าว มาสวยครับผมเรียบร้อยครับผมหกพันแตกแล้วเออนึกว่าจะเกลือไม่เอ้ยเข้าจนได้นะสวยอะหนึ่งร้อยเอ้ยไม่ใช่หกพันสองร้อยเออโอ้ยดอกสวยๆนะ คอมโบสวยๆมาแล้วฮะหกพันสองร้อยนะ คอมโบนี้ฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะรางวัลก็โตชัยโยโหฮิวนะ ถือว่าบวกเยอะนะบอกเลยนะหกพันเนี่ย มันมาได้ที่เด็ดกับตัวคูณด้วยเห็นไหมที่เป็นแก้วค็อกเทลเนี่ย ท่านผู้ชม แต่ถ้าเข้าฟรีสปินจะยิ่งกว่านี้อีกนะตัวคูณนะทวีคูณเยอะยิ่งกว่านี้นะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะแค่คูณ 2ขึ้นตามคอมโบนะคูณ2คูณ2คูณ2ไปเรื่อยนะแล้วก็คูณ4เออวายดอกใหญ่มาแล้วจ้าแม่4,200แล้วเอาเรื่องก็เพิ่งเตะคอมโบนี้ไปนะท่านผู้ชม แปดพันนะครับแปดพันเร่เข้ามาเร่เข้ามาใครที่กดสปินไปพร้อมผมหวังว่า จะบวกไปพร้อมกันนะจ๊ะแม่ ไปฮะวันนี้ชิลเลย อารมณ์ดีเลยฮะวันนี้นะ ไปยาวๆไป อืม โอ้โหเริ่มมีเกลือๆนะหลังๆ เริ่มเกลือฮะแต่ยังดีว่าแตกดอกใหญ่มาแล้วท่านผู้ชม มีเกลือนะ เกลือครับผมนะบวก บวกไม่คุ้มสามร้อยยี่เหรอคูณสองร้อยยี่มา บวกไม่ค่อยคุ้ม เท่าไหร่นะ ไปเอาเกลือ เกลือหนักเลย เกลือยาวเลยทีเนี้ย เกลือไม่ว่าฮะว่าแต่ว่าแตกรางวัลมาทีนึงขอแบบบิ๊กวินใหญ่ๆมาให้มันคุ้มนะ คุ้มที่แบบเกลือหลายๆรอบหลายๆสปินอะนะ ผมอัปเดตเลยดีกว่าท่านผู้ชม สวยเรียบร้อยฮะสี่พันแตกแล้วมูยแก้วค็อกเทล แถวสองไม่มีนะท่านผู้ชม ไม่งั้นอลังการนะหมื่นแน่นอนนะผมว่าเนี่ยหมื่นชัวสวยฮะคอมโบนี้สี่พันเเจ็ดสิบก้านะจุดเเกก้า้ามาได้ไงวะไปฮะ หมุนท้าย ขอเพิ่มเบ็ดลอยแล้วกันท่านผู้ชม ขอยัดกดมือนะ มา ถามว่าตอนนี้พอใจไหมพอใจนะ คุ้มแล้วบวกเป็นเกือบสองหมื่นแล้วเนี่ยหมื่นเก้าแล้ว มาขอสักดอกนะ เบ็ดลอยนะสองร้อยไปเลยไปขออนุญาตนะท่านผู้ชมไม่แนะนำให้เลยหรือทำตามนะครับ เสียงเยอะเหลือเกิน นะให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะครับ มาเบ็ดสองร้อยนะ ขอหนักๆสักดอกขอหนักๆสักดอกมา โอ้ไม่หนักเลยพันเก้าพออัปเดตเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะเรียบร้อยดอกนี้ นี่ไง คูสี่ไปดิครับผมเอาเรื่องมึงแตกหมื่นแตกแล้วครับผมนะท่านชมเออมาจนได้เห็นมันได้อย่างนี้สิว่าไอ้ชายหนึ่งหมื่นสามพันครับผมท่านชมหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบพอเลยนะ หยุดเพียงเท่านี้ท่านชมฮะกำไรหน่อๆเลยประมาณสามหมื่นสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าโดยประมาณท่านชมผมพอแล้วนะ ไม่ไปต่อด้วยประการทั้งปวงนะครับ ก็ ดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปแล้วกัน เดี๋ยวผมจะลองกดอีกสักหนึ่งรอบดูนะสำหรับเกมฮอกเทลถ้าเกิดว่ามันไม่บวกผมก็จะย้ายนะ ถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้เอาคลิปลงเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่บวกนะ ผมอาจจะเสียนะเออแล้วก็เดี๋ยวไปเกมใหม่เลยดีกว่านะครับโอเค รอบนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอสั่งถอนก่อนเดี๋ยวเลยติดบัญชีไว้ประมาณ9,400 นะครับเดี๋ยวมาลุยต่อในรอบเกมต่อไปจ้า